ฉันอยากได้เงินมากกว่านี้เงินแค่นี้พอเงินแค่นี้พอถ้าบอกใช้เงินนั้นเท่าที่มี กับตัวซาเป็นคนดีดีเธอไม่รู้แย่ว่าฉันนั้นหาเงินเองไม่ได้ไปขอ ฉันเธอนั้นบอกกับฉันอย่าฝืน เธอลองขอเวลาไม่มีทางเพราะฉันมีเธอ เธอเองก็ยังเป็นห่วงฉันเหมือนเดิมรู้สึกได้ทุก ครั้งที่ฉันได้พบเธอเดินข้างเธอ I า e e e ็นเพราะบางครั้งฉันลงเลย I v e been p พราะบางครั้งฉันลงเลย สิ่งที่ฉันได้ทำมันอาจจะเกินเลยเธออาจจะยังไม่รู้ว่าฉันนั้นรักเธอเหลือเกินฉันเลยต้องให้เงินแม่ ฉันเธอนั้นบอกกับฉัน อย่าฝืน เธอลองขอเวลา ไม่มีทางเพราะฉันมีเธอนอนบนกองเงินกองทองบาล ชีสอยคอเธอก็พูดมาอยากได้อะไร เดี๋ยวขับรถไปซื้อให้ เดี๋ยวขับรถไปซื้อให้สับอะไรอยู่ในตัวฉัน สิ่งต่างๆยังบากบั่นแต่ฉันนั้นไม่เคยจดจำฉันยังวนไป ธอบอกให้ฉันยอมเธอบอกให้ฉันยอมเธอบอกฉันยอมจำนนดีดีแต่ฉันอยากได้เงินมากกว่านี้เงินแค่นี้พอเงินแค่นี้พอ